นี้ผมมีปัญหาในชีวิตนะครับปิดไปแล้ว คือทั้งหมดยังไม่ได้ต่อเลยโอ้ค้างไว้ที่หน้าคูเปอร์เอาแล้วนะ โอเคไปโอ๊ยอ้าวสวัสดีครับทุกคน ขอต้อนรับเข้าสู่เลโยบล็อกกันอีกครั้งนะวันนี้ผมก็นัดกับพี่ชายคนหนึ่งไว้ครับผมจะไปบุกบ้านเขาน่าเห็นในหน้าปกคลิปแล้วแหละก็คือพี่เพิร์ดนั่นเองนะ วันนี้ผมจะไปเล่นอะไรที่บ้านพี่เพิร์ดก็เดี๋ยวรอดูกันครับ เจอกัน อันนี้คือขาดไม่ได้เลย ไม่มีแรงทำงานนะ ไม่กินกาแฟเนี่ยไม่ได้ตื่นเช้านั้นจริง สวัสดีครับกาแฟครับผมลาเต้เย็นหวานน้อยฮะมาแล้วนี่คือ สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่สตูดิโอเพิร์ดนะครับสตูดิโอเพิร์นนะครับผม มีอยู่แค่นี้ นี่คือที่ที่ตั้งคอมอ่ะอันนี้คือที่ตั้งคอมอันนี้คือที่ตั้งกล้องเมทัลการูรูมอนนะนะกล้องจะเอามาวางตรงนี้ โอเคฮะนี่คือที่ที่เห็นแบบเวลาพี่เพิร์นสตรีมเกมกับไลฟ์ต่างๆ ใช่ไหมจริงๆ มีมากกว่านี้ประมาณอีก15ตัวหัวาเก็บไว้นะครับหลังจากที่เมกะพาซาปิดไปใช่ไหมเราไม่ได้ไปซื้อของเล่นที่ไหนพี่เพิร์ดก็เลยได้รู้จักกับการช้อปปิ้งการพาออนไลน์แต่ตอนนี้พี่เพิร์ดมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่า เป็นยังไงบ้างนะฮะเชิญทางนี้นะครับเชิญทาง นี้ เราก็จะมีมูเกนดรามอนนะครับมูเกนดรามอนดีจิมอนนะครับที่ต่อสู้กับวอลเกรมอนนะครับ สวยเอออันนี้ใหญ่ดี อันนี้ที่ต่อบ้านยุ่นใช่ใช่ อันนี้ก็เป็นกันดัม RX 78 นะครับ ต่อไปก็เป็นกันดั้มเอพิออนนะครับ คืออันนี้ป่ะ ใช่ อันนี้มันเป็นมันคล้ายๆกับไม่ไม่ใช่ดาบ มันเป็นวิปแต่ว่ามันเป็นวิปแต่ว่ามันจะมีชิลด์ติดไปด้วย อ๋อ มันคือชิลที่มีวิปแต่ว่ามันจัดโพสยากก็เลยแบบก็เลยไม่ได้จัดงก่อนใช่แต่ตัวนี้เนี่ยไโพดสสวยเดยขอโชว์อันนี้ด้วยโชว์อะไรฮะ อันนี้ไม่ใช่อะไรเลย ทำไมอ่ะ power bank เหรอ ขายครัวโอ้โหครับอุปกรน์เราถามเลยว่ามีใครอ่าเออ ก็เลยสั่งมา ลองใช้มาแล้วมันก็ดี นี่เขามาใช้กับอะไรครับ มีเคสหนึ่งที่ controller play 4มันพังแล้วก็มันสั่นไม่หยุดเลย ผมก็เลยต้องเอาไขควงเปิด แล้วก็ตัดเส้นที่มันทำให้มันสั่นได้ ตอนนี้มันสั่นไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ดีกว่า มันคือมีแบบเส้นเส้นเรสเส้นบลูอะไรแล้วเหงื่อเหงื่อแตกระเบิดดูตัวนี้ผมชอบตัวนี้มากจริงๆนะซาคุเนี่ยใช่ไหมเอออันนี้เป็นซาคุของชาโพสสวยอันนี้คืออ่าดีคอลขูดเหรอครับใช่ดีคอลขูดอันนี้คือบาร์บีทอส มันจะมีอาวุธใหญ่ๆ ด้วยไหมใช่ครับแต่ว่าผมเก็บไว้ในกล่องตัวจิ๋วเป็นหมีจากกันดั้มมาเนี่ยครับหรือไม่ใช่ใช่ครับ นี่มีอุปกรณ์เป็นของตัวเองไม่ต้องใช้พี่ยุนแล้วนะ ใช่แล้วครับ มีกาวด้วยเหรอไม่ใช่นี่ติดโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะมาเจอก็มีกาวครับ แล้วก็อันนี้ที่เช็ดอันนั้นหร่อเอาทินเนอร์ ใช่เป็นทินเนอร์ครับผมแล้วก็ข้างในอันนี้ก็มีพวกอุปกรณ์ก็จะมีตะไคร้มีตะไบแล้วใช่ มีเป็นอซนเปเปอร์แซนเปเปอร์ อ๋อ อันนี้อ่ะที่แบบถ้าสมมติว่าเราแกะใช่ อันนี้เอาไปแกะอ๋อผมก็มีแต่ว่าเป็นพลาสติก อ๋อครับ โอเคต่อไปนะครับ ก็จะมีโปเกมอนนะครับมีโปเกมอนแบบปกติแล้วก็มีเกรดบอลเกรดบอลฮะครับผม นี่คือไซส์หนึ่งต่อหนึ่งเลยหรือเปล่า ใช่ไหมน่าจะเรียกว่าไซส์นี้น่าจะใช่โอเคตรงนี้ก็มีภาพของไมเอนจิเนียร์น่ารักอนจเนียของที่ลีน้ำลีน้ำโดนบังอ่ะอีวันกิเลียนบัง อันนี้ก็เป็นไทม์เทอร์เนอร์จากรี่พอตเตอร์ ครับ ผมครับผมมีอีวา นี่คือชื่ออีวาเหรอ uh, Ever Number Two อลูวิจิ ลูวจิฮะ แล้วก็มีวูดดี้นะครับ หมวกหลุด วูดดี้นี่ก็บันไดป่ะครับใช่ไหม ใช่ครับ เป็นบันไดถือปืนเป็นพิเศษนะครับ ขอโทษ ขอโทษนะครับ ที่เมื่อกี้ทำหมวกหลุดเออหล่นไปไหนแล้วไม่รู้นู่นนู่นหล่นไปนู่นแล้วพี่เบิร์ดไหนอ่ะ ยังไกล There's a snake in my boot เอ้ยที่ที่เท้าจะมีแอนดี้ไปเนี่ยฮะ นี่เอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องก็ได้นะลำบากไหมไม่ไม่ไม่ครับไม่ลำบากเลย แต่ขามันอาจจะหลุด ว้าวมันจะมีซองแบบมีแอนดี้แล้วก็มีบอนนี่อ๋อใครภาคสามจำไม่ได้แล้วอ่ะไอตอนสุดท้ายที่แอนดี้เอาไปมอบให้ อ๋อ จำได้ละ ใช่ ปัญหาชีวิตพี่เพิร์ช่วงนี้คืออะไรนะ คือผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้เอามาอวดนะครับ ผมเอามาสารภาพว่าตอนนี้ผมมีปัญหาในชีวิตนะครับผมติดไปแล้ว นี่คือที่ยังไม่ตอบ ใช่ อันนี้คือทั้งหมดยังไม่ตอบเลยนะครับมันไม่ใช่เล็กๆ เลยนะมือผมแค่นี้เองนะเนี่ย แล้วบางอันเป็นของขวัญนะฮะ ถ้าอันล่างสุดโอ้โห โอ้ อันนั้นใหญ่ที่สุดเลย อันไหนคืออะไรครับเนี่ย โถ โอ้ไม่กอดก็มีซอยนะครับ ไวๆครับซอย ครับผม เป็นเสือใช่ไหมมีดาบข้างๆไหมมีมีแล้วก็มีนิวกันดัมเบอร์คาใช่ครับ อันนี้น่าจะต่อต่อไปนี้ MG ใช่ไหมใช่ครับผม อุ้ยผมชอบตัวนี้ อันนี้คือ just i c e gun justice เฉยๆใช่ไหมฮะใช่ครับ ไม่ใช่ infinite ไม่ไม่ไม่ไม่มันเป็นตัวที่คาด ฮ้ยจะสปอยเอาโทษครับแล้วเลยอันนี้ก็เป็นมูชาการเดิมเป็นซสังไรกันดั้มอันนี้มันเป็นจียองแล้วก็อันนี้ไอเนี้ยผมมันใหญ่มากเลยนะ มันใหญ่จริงลองดูว่าข้างในมันใหญ่แค่ไหนโอ้อันนี้ตูดมันนะ นี่แค่ตูดแก้มก้นข้างเดียวอย่างนั้น่ดคืออันเนี้ยโอ้โหมันใหญ่มาก ใหญ่จริงดูพี่เพิร์ทถือขนาดมือครึ่งตัว กล่องมันใหญ่จริง ๆ นะ อันนี้อันนี้ผมเล็งไว้จะซื้อคู่กับวูดี้แบบพี่เพิร์ดบัสแต่เห็นส่วนใหญ่คนเขาจะต่อวูดี้กันเนาะ แต่ผมชอบบัสมากกว่านะ ผมชอบสี คู่สี ม่วงเขียวเฮ้ยมันจะเป็นคับนูโดนะครับ อันนี้เป็นของขวัญวันเกิดจาก FC นะครับ อืม น่ารัก ใช่ น่าจะต่อแบบสนุกดีดูเหมือนของจริงนะคือข้างในก็เป็นเส้นๆใช่ไหม ข้างในมันจะเป็นก้อนๆ อย่างเงี้ย อ๋อ เป็นก้อนบะหมี่ อะไรก็ไม่ใช่แบนทำไมเอาเป็นก้อนเลย ก็มีกึ่งสำเร็จ้รูปอ่า instant noodles นะครับ instant noodle s ต่อไปก็มี ทันจิโร่ ทันจิโร่ อันนี้ของบันไดไหมฮะ ของบันไดฮะ คือผมจำได้ว่าทันจิโร่ของบันไดเนี่ย ผมไม่ได้ดูนะเรื่องนี้ แต่ว่ามันจะมีอีกแบบที่เขาออกมาแบบเปลี่ยนสีอย่างเดียวอ่ะ อีกตัวหนึงจะเป็นดาบไป เปลี่ยนแค่ดาบ ใช่ใช่ใช่เป็นดาบใช่ไหมเออจริงๆเสื้อนี้เสร็จเราก็เพิ่งเห็นอันนั้นนีอีกยังไม่หมดไปก็เป็นกันนั่นเป็นจิมสไนเปอร์อ่าจิมสไนเปอร์ตัวนี้คือตัวโปรดของเคโรโรฮะ แต่ผมว่าตัวนี้ผมจะลองทำเป็นแบบเวทเทอร์ริงทำให้มันแบบเหมือนแบบอะไรอย่างงี้ย เพราะว่ามันเป็นสีเขียวมันน่าจะทำง่ายอืมโอเคต่อไปก็เป็นดาวเ s a n d s u นะครับเป็นเรือของวันพีซ เรือของวันพีสวยแล้วเนี่ยคือตอนนี้พี่เพื่อนเหมือนแตกลายแล้วนะ ไม่ใช่แค่กันดั้มใช่ไหมเล่นอ่าพวกแอนิเมะด้วยเยอะไปหมดแล้วตอนนี้ อันข้างล่างมีกล่องหนึ่งบ้างยังมีอีกนะครับ อีฟานะครับ อีแฟนเกลยออนครับผม มันต่างกับตัวสีแดงไงครับผมไม่เคยดูคนขับก็คนละคนครับออกครับผมแล้วก็อันนี้มันจะแถมที่ตั้งด้วย โอเคครับเท่านี้ใช่ไหมตอนนี้ น่าจะแค่นี้ ใช่แค่นี้ไม่รวมเอ้ยมีเมทัลกรูมอนนะครับเกิดมอนที่ตั้งคอมอยู่อย่างเงี้ย guys, welcome back to the channel. So today is going to be part two, Ram King Retrospective. And today we have a very special guest. We have... เริ่มถ่ายกันแล้วนะจ๊ะ ครับผมตอนนี้กำลังจัดผมอยู่นะฮะ อ๋อค้างไว้ที่หน้า คูเปอร์พี่บ่นของเรา ตัวจริงนี่คูเปอร์ที่บ่นไหมครับที่บ่นมากนะครับ เราชอบบ่นใครบางทีไม่ต้องพูดเลย ต้องต้องบอกไหม บ่นไอ้ปอยนะ ถ่ายเรียกชั่นมาเอนจิเนียร์ในช่อง YouTube ของพี่เพิร์ลเสร็จแล้วนะครับผมไปดูกันได้ฮะ แล้วก็ตอนนี้เราก็จะถ่ายคอนเทนต์ของตัวเองต่อ ซึ่งก็คือการรีวิว นี่ Mario Kart Live Circuit ครับผมเป็นรถบังคับที่ควบคุมด้วย Nintendo Switch นะฮะ คือผมได้มาปีหนึ่งแล้วแหละน่าจะเป็นของขวัญวันเกิดมั้ง ไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีนะครับผม วันนี้ผมเลยมาเล่นกันที่บ้านพี่เพิร์ดเลยเพราะว่ามีที่ว่างให้เล่นด้วยนะฮะ เดี๋ยวรอดูเพราะมันต้องสร้างสนามแข่งรถเอง แล้วก็บังคับก็เป็นมุมเรียกว่าอะไรมันจะมีกล้องอยู่ที่หลังรถเดี๋ยวอันบ็อกซ์ให้ดูเดี๋ยวดูข้างหลังข้างหลังดูกันมันก็จะมี เหมือนพอเล่นเราไปเราด้วย Nintendo ควบคุมใช่ไหมแล้วก็มีกล้องข้างบนข้างหลังให้เห็นแบบมุมแล้วก็มี ไอ้ด่านที่เราต้องตั้งเองนะครับ ผมวางไว้ตามห้องอะไรเงี้ยจะเล่นหลายคนได้ด้วยนะต้องรอดูกันมาก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดครับผม โหลดจาก Nintendo eShop นั่นเองคืออะไรมันไม่ใช่กระเป๋าตังค์ครับ มันไม่ใช่กระเป๋าตังค์มันห้ามฉีกอันนี้คือด่านนั่นเอง ที่เดี๋ยวเราต้องเอาไปตั้งแล้วก็เล่นใช่ไหม อ๋อเป็นมอ๋อมันเป็นไซน์ที่ตัวรถ้องสายชาร์จครับดูดีจริงๆสีเขียวก็น่าจะน่ารักนะจริงอันหลังผมเริ่มอินลุยจีมากกว่า คุณต้องช่วยผมแล้วแหละคืออันนี้มันเป็นเต่าอะันนี่เป็นอะไรนะปลาเต่าปลากระดองได้อยู่นะแล้วก็แขก เห็ h มันคือ speed boost ครับไม่รู้เหมือนกัน ใช่แล้วน o w p อเด็กคั c คาเมรา e วดเด็ก r d QR code อู้โอ้สเตียว้าวถ้าหัวมาโยโยกโอ้อันนี้น่าจะตลกดีถ้าเล่นกับจอกูสามารถลงหน้าพี่เผยได้ไหมเนี่ย เฮ้ยนั่นเราดีกว่า เออจะเกลียดเกมขับรถเหมือนกันนะเมื่อกี้ เห็นด้เห็นแล้วนะเห็นเห็นไปชนเออชอบชอบชอบชอบเออว้าวแอนิเมชั่น เฮ้ยเฮ้ยเออตัวตัวอะไรลากิตุเทควิ q u ิเจอร์ยู r e your driver l i เ e n s e โอ้ยโนโนโน no เค้มน้องเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆเฮ้ยนั่นมือถือผมป่ะเนี่ย เออทำไมทับมือถือแต่กล้องมันชัดมากเลยนะ มันค้างมันค้าง อ๋อมันติดอยู่บนมือถือหยุดเราตั้งคอสดีกว่าไหมตั้งเกตนั่นแหละสิ ไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วจืดจืดจืเท้าปึ๊บคือชอบเวลาถอยหลังแล้วมาริโอหันมา เออปิกาจู เฮ้ยชอบที่มันแบบมีมีไฟขึ้นตรง ไฟป้ด้วย อ๋อตามถ่ายเดียวไปพี่เพิร์ดไปฮึถ้ามันเลี้ยวแบบไวนะ โอนใหม่ คาร์บิคอน มา ห้ามดูห้ามดูสนามนะให้ก้มดูจอ ไม่ต้องขวาขวาเปล่าผมพยายามชนมันอยู่ โอเค กลับกันคนทำลายโปเกมอนครับปังเออสำหรับฉันอะโปเกมอนมันก็แค่อาวุธเท่านั้นโอ้ย ติด เอาแล้วนะ โอเค ไป เฮ้ยเฮ้ยจุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บ โอ้ย ลูฟี่ ปุ๊บ แกอีกแล้ว อือโอ๊ยอ้าวโอ้ย เสร็จธุระที่นี่แล้วนะฮะ เดี๋ยวก่อนไปอาจจะมีการร้องเพลงเล่นๆกันนิดนึงเนาะเล่นดนตรีกันสักหน่อยเลยกันนะก่อนไป ทำอะไรครับเนี่ย ทำไมเล่นคีย์บอร์ดต้องมี MacBook ด้วย อ๋อ พอดีว่าผมดูคอร์ดอยู่ครับ เคครับผมแล้วก็เสร็จไปแล้วครับผม One Day Vlog ของเลโยเหมือนเดิมนะฟีดพี่เพิร์ดฮะ ส่วนคลิป cover ร์อะไรก็ตามเป็นโปรเจกต์ถัดไปไว้วันหลัง จะมาชวนพี่เพิร์ดไปร้องเพลงนะครับวันนี้คือมาร้องกันเล่นๆที่บ้านพี่เพิร์ดเฉยๆนะฮะเพิร์ดจะฝากขายของอะไรไหม ก็ฝากช่อง YouTube ผมเองนะครับ ชื่อเพิร์ดนะคุณนะครับ ผมก็ฝากกดซับฝากกด s ับตรงนั้นได้แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับ ก็แค่นั้นนะครับ ผมไม่ตัดด้วย พูดผิดเนี่ยยูทูบเบอร์พูดผิดใช้ไม่ได้เลย โอเคฝาก subscribe ช่องพี่เพิร์ดด้วยนะเพิร์ดนะคุณแล้วก็ช่องเลเลโยของผมด้วยนะฮะ คลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับ ผมก็รอดูกันครับผม เจอกันฮะโอ้ยผมนี่มันอื้อ Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a me. never wanna hear you say that I want it that way know. <laughs>